สวัสดีค่ะ ฮัลโหลเอาละมาวันนี้จะมากินข้าวนะคะ กินข้าวเอเทนอีด เนาะ อีดอีดอีดหรือว่าเอเทนเอเทนนี่แหละ my eten you live well s e n e ไทยเอเทนบฟันดากกินอาหารไทย อาหารเล่าอาหารอีสานมือนี่ตำบักหุ่งทำไมมันกลับกล้องไม่ได้ เราจะให้ถ่ายยังไงล่ะคะ ต้มยำไก่ ต้มยำไก่ ใส่เห็ดสไปซี่ชิคเก้นบ่สไปซุปสไปซี่ชิคเก้น วิทวิอะไรนะ มัชลูม หรือว่าใส่เห็ดเด้อล่ะ แกงไก่ใส่เห็ดตำคุงมือใหม่หัดถ่ายนะคะ อีกเป็นนิวแมทวิดีโอแวร์กันมิดูมอย มาเอ็กวิลโชว์ for e a t วันดา for e a t today ไก่ ทอด ไก่ ทอด ไก่ย่างซุปเห็ดซุปเห็ดใส่มะเขือยาว ใส่บักเขือดำบักเขืออีหยังเอลเบนซีแนนบ่ภาษาฮอลแลนด์ข่อยก็เว้าบ่ค่อยแข็งแรงปานใดแอคเซนต์ข่อยบ่ได้ ได้ซ้ำนี่ล่ะเอลเบนซีแนนเซอร์แลกแลกสไปซี่แลกสแคบต้มยำอกสแคบสไปซี่ ส้มตำแครอท ภาษาฝรั่งเขาก็จะเอิ้นว่าเอียงสลัด สลัดฮอตสไปซี่แต่ไม่ใช่ป๊อปปายานะ เคนป๊อปปายาป๊อกป๊อกเพราะว่า expensive มันแพงก็เลยตำแครอทแครอทป๊อกป๊อก อันนี้ก็กล้งเขาหน่อยค่ะแม่ก้งเขาหน่อยค่ะแม่ เรามากินกันนะคะแสบอิหลี พุ่นะอบมาจากประเทศไทย ก้นเขาหน่อยค่ะแม่ แต่ว่าเขาก็ร้ายอยู่ดอก กินบ่ อันนี้เขาเอิ้นว่าเคปไรส์ิละเคปไรส์ด้ว่าเกเกเกตันไรเขาเหนียวเขาเหนียวบานเฮ้าข้าวเหนียวมาเด้อ กินน้ำข่อยแซ่บเห็นผู้ใดกินบอกก็เลยอยากกินน้ำ มา สิกินมุมมามให้เบิงแซ่บอิลี กินมือเด้อ I wash hand สโคนหั่นสโคน วัดสั้นหัน กลาเอกอีทเมนฮันปันดากอีเทสุดไทย แมนสันไทยอีสานแมนสันแซบเป็นกองเขาคอยว่ากองเขาคอย บอบมั่งจากประเทศไทย ผมคอยมันสิบดไปลง hmm, Angkin. Hmm.แซ่บอร่อย สไปซี่มันมาเบิดเนาะ ของมันหน่อยโปรดซุปเห็ดซุปเห็ด ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้บ่หูบ่เคยถาม ฝรั่งมันบ่มีซุปเห็ด แต่บ้านบ้านเฮาเอิ้นว่าซุปเห็ดซุปฝรั่งกับสิมีน้ำซุปบ้านเฮาบ่มีน้ำโอ a y แซบอีสานผ้าสวบ สวบลงไป เข่าเนี้ยก็ติด มือ ไล่ไปกินแรมอ่า อืมมีคนมาแอบบางคอยบอกข้าวปุ้นพาสต้า ไทยพาสต้า ไทยอีสานพาสต้า คนกรุงเทพก็สิเอิ้นว่าขนมเส้นขนมจีน ขนมจีนออร่อยโอ้ค่อยได้กินบ่สู้เจ้า You want to eat with me? kom dan. Zo lekker. Zeep. คำยังไงอีสานผ้างับผ้าสวบ ทั้งเผ็ดทั้งแสบกินแกงไก่ใส่เห็ดอืมเทสกูด very good good food Thai food เห็นบ่เฮ็ดเป็นเฮ็ดดอกใหญ่ๆเฮ็ดนางฟ้าบ้านเฮามัชรูมไทย หรือว่าฝรั่งล่ะฝรั่งเขาเฮ็ดขายหรือว่ามาจากประเทศใดบ้น่หรืออาจสิมาจากประเทศไทยก็ได้แสบ อขอยอยากให้สุเจ้าได้กินน้ำเลย I want everybody c o m e e a t with me so lekker so taste good very good I make I cook number one here have Ken Thai restaurant but I make self I make for myself ทำเอง ถึงจะได้กิน ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กิน don't make don't eat don't have don't have Thai restaurant here good perfect แสบอีหลีอยากให้สุเจ้าได้กินสีมือข่อย อืม more